เห็นเธอแล้วฉันอยากร้องไห้ ไม่รู้เป็นอะไร น้ำตามันไหลออกมา รู้ว่าเธอเจ็บ รู้ว่าเธอปวดใจ ทุกครั้งที่มองดูเธอ ทุกทรมานให้ฉันทำอย่างไร ีแต่ใจส่งให้เธอกำลังใจจากคนนี้ให้เธอรู้ไว้ว่าเธอยังมีฉันสดใส แต่ภายในเธอทุกทรมาน ฉันเห็นทุกสิ่งฉันรู้ทุกอย่าง แต่ฉันช่วยเธอไม่ได้ฉันทำอย่างไร มีแต่ใจส่งให้เธอ กำลังใจจากคนนี้ให้เธอรู้ไว้ฉันทำอย่างไร มีแต่ใจส่งให้เธอ กำลังใจจากคนนี้ให้เธอรู้ไว้ว่าเธอยังมีฉัน สดใสแต่ภายในเธอทุกทรมาน ฉันเห็นทุกสิ่งและฉันรู้ทุกอย่าง แต่ฉันช่วยเธอไม่ได้ ฉันทำอย่างไร มีแต่ใจส่งให้เธอ เธอกำลังใจจากคนนี้ให้เธอรู้ไว้ว่าเธอยังมีฉัน ว่าฉันคอยห่วงใย